พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน บีเทพ สารรักษาสภาพน้ำยางสด เพื่อแปรรูปยางแผ่น น้ำยางสดที่กรีดได้จากต้นยางพารา เก็บไว้ได้ไม่นานครับ เกษตรกรจึงต้องเติมสารแอมโมเนีย หรือโซเดียมซัลไฟด์เพื่อชะลอการบูดเน่า ปัญหาคือ สารพวกนี้เป็นพิษ และยังทำให้คุณภาพยางแผ่น เสื่อมลงด้วยครับ แต่ปัจจุบันเรามีทางเลือกที่ดีกว่า มาช่วยแก้ปัญหาแล้วล่ะครับ น้ำยางสด บูดเน่า เสียสภาพเร็ว เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ของแบคทีเรีย เกษตรกร ต้องทำการยืดอายุของน้ำยางสด ให้อยู่ได้นานขึ้นโดยเติมแอมโมเนีย หรือโซเดียมซัลไฟต์ลงไป แต่แอมโมเนีย มีข้อเสียคือเป็นพิษต่อผู้ปฏิบัติงาน ส่วนโซเดียมซัลไฟต์จะทำให้เกิดฟองในแผ่นยาง นักวิจัยสวทช จึงได้พัฒนาสารบีเทพ หรือบีไทยคโนมิกพรีเซอร์เวทีฟฟอร์ลัปเปอร์ชีตขึ้น ซึ่งช่วยชะลอการเสียสภาพของน้ำยางสดก่อนนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่น ได้นานขึ้น 1-3 วัน สารบีเทพ รักษาความสด เพิ่มผลผลิต ลดมลพิษ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี วิจัยและพัฒนาโดย m มเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000